อ่าตอนนั้นสมัยนั้นน่ะก็คือ เริ่มที่จะ อ่า คือพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยครับ แล้วก็ก็อย่างที่บอกประเพณีที่เราจะเล่นกันเนี่ยนะเออหมายว่าจะเป็น ตั้งเตนะกระโดดหนังยาง หรือกระต่ายขาเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนี้ในกลัวทุกที่ที่เล่นกันอยู่เนี่ยไอ้หนุ่มไอ้เนงที่ติดกล้อง ะแล้วก็จะมีอีกคนนึงไอ้ใจนะแล้วก็ไอ้ต๋องครับคือนี่คือจะเป็นกลุ่ม กลุ่มกวนที่แบบเลิกเรียนเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันต้องต้องอะไรกันหรือว่าหยุดเรียนก็ต้องลากกันมาที่วัดเพื่อจะอะมานั่งวิ่งเล่นกันนะครับ แล้วตอนหนึ่งเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้ดูถ้าพูดไปเนี่ยวีอาจจะนึกภาพออก สมัยพี่อะจัมโบ้เอจัมโบ้ไนนี่จะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยดังมาก ครับ ดังพอๆกับอ่ายังวัดโพยังวัดแจ้งเลยอะอืมเออแล้วคนนี้ อ่า พวกเราก็มาเล่นกันนะอ่า บางคนเขาเป็นจัมโบ้เอบางคนจัมเป็นจัมโบ้ไนบางคนเป็น เอ่อยักษ์วัดโพนะคนก็เล่นเป็นยักษ์วัดแจ้งหรือเราก็เล่นเล่นด้วยตามภาษาเด็กเราขึ้น เล่นไปเรื่อยไปแต่ครั้นี้มันจะมี นะ เป็นตุ๊กตาตุ๊กตุนเนี่ยเอามาลงเอามาไว้เล่นสำหรับถอยเส้นนะครับ แล้วคราวนี้ในกลุ่มพวกเราเนี่ยใจเขาจะออก ไปทางที่ตุ้งติ้งนิดหนึ่งเป็นเป็นเด็กผู้ชายที่ดูตุ้งติ้งในสมัยพี่ก็มีแล้วเรื่องเรื่องตุ้งติ้งตุ้งติ้งเนี่ยครับนะมีจริตของเขาออกแต่นี่ว่า พวกเรา ก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าเพื่อเราเป็นเป็นเป็นผู้หญิงหรืออะไรไงแต่เดี๋ยวเราก็เล่นเล่นด้วยความที่ว่า ขีดเส้นแล้วก็เล่นถอยตุ๊กตุนครับ ตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรเสร็จพอเราเล่นตุ๊กตุ๊กตาอะไรเงี้ยไก่อ่ะเป็นคนไม่ค่อยเล่นพวกนี้อเขาก็จะไปหาเอ่อวงอื่นเพื่อเล่นบ้างเล่นป้องแปะบ้างเล่นลีลีข้าวสารอะไรเงี้ย แต่ในวงตอนนั้นไม่มีใครเล่นมันจะมีแค่แค่กลุ่มพี่เองอะ นะไก่มันก็มองมันก็มันอยู่เฉยๆมันไม่มีตุ๊กตุนมาเล่นเพราะเราเล่นเล่นเล่นแบบตอยเส้นกินตุ๊กตุนกันนะครับ เออไอ้ไก่มันก็นั่งอยู่ บอกเฮ้ยกูเล่นด้วยดิอืมมันบอก อ่ะไอ้ไก่ไอ้ไก่มึงก็ไปหาไอ้ตุ๊กตุนมาดิของแม่ได้ซื้อมาเนี่ย ตรงร้านร้านที่ขายของชำาตรงข้างๆวัดเนี่ยมีขายอยู่บอกโอ้เงินกูมากินหนมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็โมโหพวกมึงใจร้ายแบงใีุ้ณเล่นบ้างดิ บอกแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยเขาเล่นเจนกู้ถูกไหมไอ้ใจคืออยู่ๆมันก็พูดว่าถ้ากูอ่ะเอาตุ๊กตุ๋นมาได้บุกขมือให้กูเล่นใช่ไหมบอกเออ เอาเลยมึงหามาได้เลยเดี๋ยวเรามาเล่นกันเออมันก็บอกเดี๋ยวกูมา ครับเราก็เล่นจะเล่นกันเล่นกันสนุกสนานเลยเขาเซ็ตกันอยู่อยู่อยู่บอกไอ้ไอ้่ายมันเขาวิ่งออกมาเสร็จแล้วมันก็บอก เนี่ยกูมีตุ๊กตุ๋นแล้วมึง มาเรามาเล่นกันอ่ะบอกมีมามามามามันเข้าแถวอันนี้เรากำลังเข้าแถวอยู่เส้นอีกเส้นหนึ่งเพื่อที่จะต่ออีกเส้นหนึ่งถูกปะครับเอาเอาให้ใครทำยก่อนจ่ายใครทำยก่อนไอ้จ่ายมึงทอยหลัง แล้วคนก็ทอยทอยเสร็จเสร็จเมื่อไอ้จ่ายตามมึงทอยพอไอ้จ่ายมันบิดตุ๊กตุ่นผอมาทำงานแล้วมันทอยออกมานะฮะรู้ปะตุ๊กตุ่นที่มาเอามาทอยเป็นตัวเป็นตัวอะไรไปเอาอะไรมาพี่ แต่ใช่ไหมเอาอะไรมา มันไม่เอาตุ๊กตาในสารจาไอ้สารพุ่ภูมิไอ้บ้าตุ๊กตานารัมมานะ ใช่ที่วางไว้ดูตรงโคนไอ้โคนต้นอ่า ต้นโพอ่ะที่เขามาวางที่ชิ้นโยวเลยอุ้ยนั่นแหละครับ เออพอเอามาโยนอ่ะ ตุ๊กตาสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกถูกปาะครับ ะแต่ค่าค่าติดตรงนั้นนะก็มีเสียหายบ้างอะไรบ้างแต่ตัวที่ที่ายโยนน่ะนะมันก็หมุนปิ้วตกมาไอ้พวกเราเห็น ไอ้ด้วยควเป็นเด็กแล้วไอ้จ่ายไอ้บ้านนี่มันไม่ใช่ตุ๊กตูนมึงเอามาเล่นได้ยังไงเอาก็มึงบอกว่าก็มีตัวตุ๊กตูนก็ให้เล่นได้ ไอ้เราก็บอกพวกเราก็ มันต้องเป็นตุ๊กตูนแบบนี้สิบอกไม่รู้แหละเนี่ยกูทอยครับเนี่ยนะกูชนะครับกินตัวแล้วกตูนกูคีอหมดเนี่ยกูมีทุนละ มันก็มันเล่นแล้วก็เราก็เล่นไปเล่นไปเล่นมาจนไอ้ไอ่อะไอ้ไอ้ใจอะตัวตุ๊กตุ่นที่มันกินพวกพี่ไปแล้วหมดทีนนี้ อันนี้มันจ่ายมารู้ป่ะมันแตก มันก็จ่ายตัว อืมเนี่ยตุ๊กตานางลำอ่ะเออตุ๊กตาช้างเนี่ยมาให้พี่พี่ก็ไม่เอาดิเพราะมันเด็กๆคือมันมันเอาไปแลกเป็นเงินไม่ได้ เออเออ แต่หลังจากที่เราเล่นอยู่ไปอยู่สักพักอ่ะ ไปจ่มันหมดแล้ว มันก็นั่งอยู่เราก็ขับไปนั่งข้างๆเขาเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยครับแต่ถัาพักรั้งนั้นแหละไอ้ไก่มันชักขึ้นมาเลยตันดื๊ดแล้วก็หงายท้องไปกับพื้นครับพอมันหงายท้องไปกับพื้น เนี่ยอเนี้ด้วยความที่ว่า เราคิดว่ามันแข็งหรือเปล่าเราเดินเข้าไปไอ้ใจมันเป็นอะไรลมวัดหมูขึ้นยังไงเออคือมันเป็นอะไรมันชักเป็นอะไรคื ไอ้ไก่ตัวสภาพไก่คือมันแบบคือดิ้นผ้าเลยแบบ เหมือนเหมือนกับ คือดิ้นชักอาการชักไอ้ไก่ประมาณอย่างนั้นยจนจนเราต้องไปเรียกวิ่งไปเรียก อ่าหลวงพี่อะไรฮะมาดู ว่าเนี่ยไอ้ไก่ที่มัเป็นอะไรดิ้นชักแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยความเป็นเด็กปะทีนี้พอมาเห็นเสร็จปุ๊บก็ไอ้ที่ผู้พี่อะนะไปเรียก อ่าหลวงพี่มาดู หลังจากที่เรียกมาดูไอ้ไก่อะมันไม่ได้นอนอยู่บนพื้นนะวีครับมันลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บตั้งตั้งท่าลำเลยอะเออเออตั้งท่าลำเลยอะลำลำคือ เป็นนางลำอ่ะเป็นตั้งท่าเป็นนางลำอ่ะเออตั้งวงลำเลย อ่ะ ตั้งวงลำลำอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไปลำอยู่ตรงไหนอ่ะไปลำอยู่ตรงหน้าต้นโพอ่าเออ อมันมันที่มันกำลังวามันกำลังวามเนี่ยพวกเรา จะเฮ้ยใจมันอ้าวไหน ไหนว่าเองว่าไอ้ใจ อ่ะ มันชักไงเนี่ยมันอยู่มันไปรำได้ ไงไอ้ ทุกคนก็องถูกปะพอมันงงพอไอ้ไก่รำมันเสร็จ มัน หัน หน้า มา มองพวกเรา เสร็จมันจะแยกยิ้มือนยิ้มไม่ค่อยยิ้มแบบยิ้มพยายามเปิดปาก ให้ให้แบบกว้างเล้นอ่ะพอยิ้มเสร็จปุ๊บมัน ก็ เอามือมันอ่ะฟาดลงไป ที่ ตรงขาตะพูมา ครับ ฟาดฟาดฟาดจนมือมันแตกโอ้ยเลือดดิครับเลือดดิแล้วขามันเนี่ยก็ไปติดจนหลวงพี่ก็ต้องวิ่งเข้าไปลากมันออกมาโอ้ยมันดิ้นไงหลวงพี่เอามันไม่อยู่อ่ะเด็กตัวเล็กที่ะแต่เอามันไม่อยู่อ่ะแต่มันก็มันไม่ร้องอดโอยเลยนะเออเออมันเสร็จมันก็เอามือฟาดฟาดแล้วก็ขาเตะโอ้โหขาแข้งมันไปหมดเลยอ่ะจนเรียว่า เฮ้ยปีนี้ลงหมานมาเร็วบุกปีวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บพอไปตามลงหมานลงหมานไม่อยู่เอานายเข้าสิครับ นะ แล้วเราก็เอายังไงดี วิ่งวิ่งเข้าไปข้างในบ้าน เสร็จปุ๊บลุงหมานเคยบอกว่าถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยมึงเอาน้ำน้ำมนต์ในห้องห้องพักกูเอาไปพรม นั่นคือสิ่งที่เราได้ยินมาแล้ว คือไอ้นั่นเป็นน้ำมันกุเสกอะไรเงี้ยครับก็หิวทั้งขานั่นแล้ววิ่งก็มีเสียงเย็นๆบอกให้เอาเนี่ยรูปปู่อะหรือเป็นเป็นบรรุสีอะครับองค์เล็กๆอะเอาปู่ไปด้วยได้ยินเสียงตอนเต็มสองลูกหูนะทุกคนอะก็หันกลับไปรู้เลยว่า แล้วก็วิ่งกลับไปแล้วก็ไปเอาปู่อะ ดอนลงไปในแขนแล้วมือวิ่งออกไปหาไอ้่พอไปหาเสร็จไอ้ใจที่จอนั่นคือสภาพมันคือเลือดทั้งตัวเลย ครับ โอ้คือล่าสุดที่ไปเห็นเนี่ยคือ มันกำลังเอาหัวโขกสายพุมอยู่เหมือนกับเหมือนกับขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ครับพอเสร็จปุ๊บ เราไปเสร็จจอนก็เอาน้ำพุนไม่รู้ คือไม่รู้จักคำว่าพมตาเลยโครมนั่นแหละไอ้ไอ้ใจมันถึงแบบเหมือนกับ มีสติขึ้นมาเออชักชักชักชักแล้วก็หมดสติลงตรงนั้นอ๋อครับ แต่ดูสภาพของมันแล้วก็คือ นิ้วหลังมือ นิ้วมือหลังมืออะไรเนี่ยคือดูสภาพแล้วคือเจ็บหนักหลวงพี่ก็เอ่อ พาเข้าไปที่กุฏิก็ไปเรียกพ่อแม่เข้ามาขอ่พ่อแม่เขาเห็นสภาพแล้วเขารับไม่ได้ก็มอวดดาพี่ไปทำอะไรลูกเขาบอกไม่ได้ถามถามหลวงพี่ได้ ไม่ได้ถามครับ เออ แล้วสุดท้ายไอ้จ่ายต้องเข้าโรงพยาบาลแต่พอเข้าโรงพยาบาลเสร็จ คุณหมอที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลแจ้งกับหมอว่าลูกชายอ่ะอยู่่งานฝักอยู่ก็ลุกขึ้นมาลำเออ ไม่จบมันลำแล้วเสียงก็คือเสียงเหมือนแบบตอนที่ เออเวลานางทำที่ร้องร้องเพลง เปล่าอ่อนอะไรเป็นเสียงบินบินเลยอย่างเงี้ยจนเนี่ยจนหมอเขาเอา ฉีดยาให้มันหลับครับ จนวันรุ่งจนที่จ้างมาเสร็จเนี่ยก็เลยต้องมาหาลุงหมานแล้วให้ลุงหมานไปที่โรงพยาบาลจนลุงหมานมาไปที่โรงไปถึงโรงพยาบาลเสร็จแล้ว เนี่ย ครับแกก็ทำพิธี อะไรสักอย่างเสร็จแล้วไอ้ไก่มันก็เหมือนกับว่ากลับมาได้สติ แล้วก็ ลูกหมาบอกว่าเดี๋ยวหายแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องไปขอขมาที่ตรงใตุตดตโนะครับมึงเขาเอามึงไม่เลิกแน่เออเออเพราะช่วงก่อนที่ตอนตอนชื่อไอ้ใจ อ่ะ มันก็เป็นเด็กอายุสิบแบบสิบขวบสิบแบบขวบใกล้โตสูงคุณพยาบาลเล่าให้ฟังว่าไอ้ใจอ่ะมันมันอยู่มันลุกขึ้นมาแล้วมันหลับแต่มันลุกแบบวิ่งผ่าขึ้นไปปีนตรงหน้าต่างเพื่อจะโดดลงมาจนคุณพยาบาล้องไปลากตัวมันกลับมา นะนี่คือสิ่งสิ่งสิ่งที่ว่า เออเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่เรา เราก็ไม่รู้นะมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไง ครับ และหลังจากที่ใจเนี่ย เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ ไปทำพิธีขอเข้ามาอยู่ตรงนั้น เออช่วงระหว่างทำพิธีไอ้ใจมันก็ยังรู้ขึ้นมา แต่ครั้งนี้ยลุกขึ้นมาทำให้ที่ลำดีลำดีลุงหมาก็เตรียมเตรียมผ้าสบายอะไรก็แต่ให้ ให้เป็นชุดนางลำเลยอะ เออลำลำแบบลำขอเข้ามาอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ใจก็ตลบนี่คืองวดแรกของของ เอ่อทอยเส้นครับตุ๊กตาแดงลำอันนี้หลังจากที่ไผยอันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นช่วงหนึ่งของ เอ่อเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยนะครับก็คือเข้าพรรษาทุกคนจะรู้นอยู่หนึ่ง็นสิ่งที่เด็กสมัยยุคพี่ จะงงงงอยู่อย่างทำไมสังถังสังกถานิึงต้องมีตุ๊กตาลูกลิงหน้าสีดำดำหรือหน้าสีขาวขาวครับเออแล้วเขาบอกว่าตุ๊กแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้ใหญ่เขาบอกเนี่ยจึงเป็นตุ๊กตาหน้าฝนตุ๊กตาไอ้ฝนไม่ใช่ไอ้ฝนนะตุ๊กตาหน้าฝนเอาไว้ให้ให้พระท่านก็คือเป็นเป็นชาเช็หน้าอย่างที่คุณน็อตเคยเล่าให้ฟังเออผูกพี่ก็ เออ ที่ข่าวเออมันมันแต่ดูๆแล้วมันก็น่ากลัว แรกๆดูก็น่ากลัวนะออ แต่ด้วยความที่ว่าเรา คุ้นเคยอยู่กับในวัดแล้วเราเห็นหนึ่ง เนี่ย ครับ มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะชินเริ่มพอเริ่มชินก็บางที เอ่อทางสังฆทานมาอ่พระท่านเอามาไว้เสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยให้เราช่วยแกะช่วยอะไรมนะบางทีไอ้ตุ๊กตาพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็คือจะวางเกะกะอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็บางทีก็เอาเอามาเล่นเอาพวกดงนายขโมยนั่นแหละเอามาเล่น อยู่บน อ่าตาราฉันอย่างเงี้ยก็จากตุ๊กตาเนี่ยก็สาราฉันในเวลาเช็ดถูบ่อยมันจะลื่นอยู่ปะครับลื่นแล้วก็เอามาเล่นเหมือนก็ใช้เป็นเล่นทอยเต้นอะไรอย่างเงี้ยละวีเล่นเหมือนเดิมเอาตุ๊กตาเนี่ยเดิมจนจน อ่า หลวงพ่อต้องมาดูเนี่ยของพวกนี้เขาเออเอามาเนี่ย ไม่ได้ให้พวกเอกมัามเล่นเล่นนี้นะนี่ของก็เข้าตัวเนาะ อะไรอย่างเงี้ยก็บอกอ้าวของเข้าตัวเหรอหลวงพ่อก็าทำงคนช่างเหมือนนั่นแต่ก็คือท่านมึงพระอาวุโสเรียกว่าอารมณ์ดีอ่ะท่านก็มาเดี๋ยวเอามาเล่าเล่าให้ฟังทำไมถึงเป็นไอ้ตุ๊กตาแบบนี้เลยรบอกว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือเอ่อต้องบอกว่า หลวงพ่อแต่งเรื่องมาหลอกพวกพี่นะอืมไม่ใช่เป็นตำนานหรืออะไรเขาบอกเนี่ยเนี่ย มตาตัวเนี้ยเวลาฝนตกนะ มันก็สามารถที่จะเออเหมือนกับว่า เอามาไล่ฝนหรือว่า เป็นอ่าผ้าน้ำฝนของของพระหรือว่า เอามาเช็ดหน้าตัวอะไรเนี้ยพวกเราอย่าไปเล่นเพราะว่าเขาถวายด้วยความศรัทธาอะไรเนี้ยคนเองก็อยากไปเล่นสีรู้ว่ารู้ไหมอะไรคือพยายามเล่าเล่าให้เราฟังว่าเพราะเด็กอาจจะรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าล่ะไม่รู้เรื่องใช่ไหมจนจนหลังจากที่ตรงนี้เสร็จเนี่ย ทีนี้ด้วยความที่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นอะไรแบบแฉะอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นของพี่ก็จะน้อยลงครับอันนี้ไอ้ตรงใต้ถุนสาลาเนี่ยนะมันก็ยกสูงมันก็พอเป็นพอที่ให้เราวิ่งเล่นได้แบบ เราเข้ามาเล่นแบบ หมอนซ่อนผ้าครับ ตั้งวงเพื่อจะเล่นหมอนซ่อนผ้ากันอย่างนี้ว่า ถ้าเรานั่งข้างล่าง มันจะมีกองไม้อะไรดี แต่วันนั้นอ่ะ วันที่ฝนตกเราก็ นึกยังไงไม่รู้ว่าเฮ้ย เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นมอนซ่อนผ้าไอ้เพื่อนคนหนึ่งอยู่ๆเขาบอกมาเล่นมอนซ่อนผ้าเขาบอกแล้วมึงมีผ้าเหรอมีนี่เนี่ยู้ี่เตอตอนที่อยู่ข้างล่างกันปิดตามเป็นเป็นตุ๊กตา จะมีหน้าคนนั่นแหละตุ๊กตาตุ๊กตา เอ่อต้องมาตาเนี่ย แต่ครั้งนี้จะเรียกเป็นตุ๊กตาหน้าหน้าคนละหน้าลิงแล้วกัน ครับ น่าจะมีออแล้วครั้นี้ ไอ้สิ่งไอ้ตัวเนี้ยที่เพื่อนเอาขึ้นมาพวกเราที่เล่าเล่าแต่ความได้ก็คือ มันเป็นสีขาว มันเป็นสีขาวแต่มันไม่มีหน้า ครับ นะครับ มันก็มัดมัด แต่ทีนี้ว่า มันจะแตกสายจากไอ้ลิงตัวนั้นก็คือภาาตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเขามีวิธีมัดแต่ไอ้ตัวเนี้ย มัดเป็นคนเลยอ่ะอืม เออแล้วตัวตัวพอๆกับไอ้ชมีนาคนเนี่ยพวกเราก็เพื่อนก็เอาขึ้นมาเสร็จเนี่ยเรามาเล่นเอามาเล่นตรงนี้ อันนี้ในวงเนี่ยก็จะมีคนประมาณสิบกว่าคน นะครับแล้วเขาทุกคนก็มอนซ่อนผ้าทุกขตาอยู่ข้างหลัง ในน้องน้อยนีอะไรก็คือเราร้องเพลงเนี่ยก็เล่นด้วยความสนุกนะก็แต่ตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าฝนขามันมันตกตกพำๆอะไรเงี้ย ครับนะครับ แล้วตัวชนีเนี่ยไอตัวไอตัวพ้างก็ไปต้อนต้อนต้อนแล้วก็เล่นเล่นกันไป อยู่อยู่เพื่อนคนหนึ่งนะมันเหมือนกับว่า เกิดอาการแบบตัวสั่น อืมแต่พอที่มันตัวสั่นเนี่ยตึ๊กความที่ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะผมบอกรู้ไม่รู้อยู่ๆกูเดี๋ยวเดี๋ยวตงหลังไม่กูกูไม่เล่นละครับ มันบอกมันอยู่ๆมันบอกมันนึงมันก็เดินเดินลุกไปอันนี้ในวงก็จะเหลือคนน้อยลง อ่ะมันไม่ต่อใจเล่นกันต่อเล่นจะไเล่นเล่นไปเรื่อยจนสุดท้ายอ่ะเหลืออยู่หกคนเท่านั้นเองที่อยู่คนอื่นเข้าไปสมุหมดเลยเหลืออยู่หกคนหกคนก็คือ มีพี่มีไอ้หนุ่มไอ้เน่งกล้อง อืมไอ้ใจนะแล้วก็ ไอ้ต๋องครับคือนี่คือหกคนที่ เรามาเล่นเราเล่นเล่นตัวนี้อยู่ อืมแต่หลังจากที่พอถึงรอบของ ไอ้ไก่มันจับปึ๊บเสร็จปึ๊บช่วงที่กำลังวนรอบเพื่อจะวางตุ๊กตาอยู่ๆไอ้ไก่มันร้องร้องเฮ้ย ไอ้ตุ๊กตาตรงนั้นก็หล่นกับมือครับเราก็มองมึงร้องอะไรหรือเพราะสิ่งที่ไก่ร้องมันเห็นว่าไอ้ต่องเนี่ย มีคนอยู่ข้างหลังมันอ่ะกำลังกำลังเหมือนกับว่าทำท่าขี่คอ เอามือมาเอามือเอามือเอามือมาไว้บนบ่าทั้งสองข้าง ครับอันนะซึ่งมันก็ทีมึงมึงไม่เห็นเลยเนี่ย พวกเรา อ่ะก็มองตรงไหนมันก็มองไปทางที่มันชี้พอมันชี้เนี่ย สิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นอ่ะ มันเกาะอยู่บนบ่าไอ้กล่อง พอเราเห็นตรงนั้นเฮ้ย แล้วพอเรามองอีกที มันเหมือนมีเงาซ้อนขึ้นมาเนะแล้วมันเออเป็นเงาดำเงาดำๆอ่ะ ครับ มันที้คอยต่องอยู่อ่ะแล้วก็นั้นเราก็บอกเฮ้ยล้อกลั่นสารูเฮ้ยไอ้ต๋องไอ้ต๋องก็เหมือนครับเป็นเป็นเฮ้ยต๋องมึงลุกขึ้นลุกขึ้นไอ้ต๋องบอกอะไร อะไร อะไร ไปแล้ววิ่ง วิ่ง วิ่งวิ่งไปหาลรงพยาบาลเร็วเร็วเร็วแล้วเขาบอกกันอย่างนี้คเก็วิ่งวิ่งวิ่งไปหาแล้ว ช่วงที่วิ่งอ่ะเราก็รอไอ้ต่องเพราะตอนนั้นผมก็ต้องรอไ้ต่องแต่ภาพก็คือไอ้ตัวนั้นอ่ะ มันก็ยังขี่หลังไอ้ต่องอยู่แล้วก็มีลูกเงาคนอยู่ตอนที่ตอนไอ้ต่องอยู่ทีนึงอ่ะครับ จนวิ่งวิ่งไปถึง บ้านลุงหมานั่นแหละ่อลุงหมาลุงหมาลุงหมาลุงหมาแล้วเร็วเร็วไอ้ต่องไม่รู้ไปโดนอะไรพอแกออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหแกบอกพวกมึงไปเล่นพื้นในในอีกแล้ว เออ เสร็จแกรีบวิ่งเข้าไปหายสองเสร็จปุ๊บคว้าคว้าตุตุ๊กตาเพื่อจะดึงออกมาดึงไม่ออกวีครับตุ๊กตาดึงออกหอกันมึงไปเลย เข้าไป เอาย่ามกูมาเลย เอามีดหมอกมาเร็ววิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บรีบคว้ายงคว้าย่ามอะไรออกมา เสร็จปุ๊บมึงจะไปดิไปดิเอามีดเนี่ยจิ้มลงไปที่ตุ๊กตาอืมมีเสียงมีเสียงร้อง เป็นเสียงวิ่งออกมาเลย โอ้ย ออกมาเสร็จแล้วกาตากโหลดลงไป ครับ ไอ้เต่าเนี่ยพอมันตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็หน้าขมันปุ๊บปี้ก็ตีลากมันกลับมาพอเสร็จปุ๊บตรงหมาก็เอาไป้สินอะไรเนี่ยไปพันตุ๊กตาตรงนั้นนะแล้วก็เอาเข้ามา แล้วก็ทำพิธีนะครับ แกไม่พูดอะไรเลย หลังจากที่ทำพิธีแกเอาเขาเอาไปเผาเผาดีบร้อยนะแล้วนั่นแหละแล้วแกก็มาเล่าให้เราฟังว่ามันคืออะไรแลนเกิดอะไรขึ้น ครับ แกถามพวกมึงไปเอาตุ๊กตาที่มนจากไหนไอ้คนที่ไปเอามามันบอกว่าไปเอามาจากตรงต้นโพเพราะตอนนั้นเนี่ยเห็นมีเห็นเป็นมันแบบเอ่อเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าไอ้ตุ๊กตาเอ่อรูปอ่าหน้าผมนั่นแหละครับเนี่ยไปเห็นแต่ทีนี้ว่าลุงหมาบอกว่าไอ้นั่นมันใช่ตุ๊กตา อืม มันเป็นของที่คนอะทำไว้แล้วมาปล่อยทิ้งไว้คือเขาไม่สามารถคุมของนี้ได้แล้วเขาถึงเอาเอาเนี่ยเอามาไว้ที่ตรงนี้ เหมือนคนเล่นของแล้วมาปล่อยของทิ้ง อย่างนี้เหรอพี่ ใช่เป็นคนนี่ปล่อยของทิ้งเอาไว้วีโอ้ยแต่บ้าแล้วมึงมาปล่อยทิ้งอย่างนี้แล้วพอเสร็จพอโปงลงมาออกตอนที่ก่อนที่จะเผาอ่ะลุงหมันก็กรีดออกมาในผ้าออกมา มีทั้งเส้นผมมีทั้งเล็บมีทั้งกระดูกมีทั้งตะปู ครับ โอ้โหสารพัดเลยบอกโอ้โหตายแล้ว ใครวะเนี่ย เออเล่นของพี่เลนได้พี่เลนขนาดนี้ครับ เออ ตอนเนี้ยแกแกต้องทำลายผ้านี้ทิ้งอ่ะอืมเออเนี่ยแหละสิ่งที่ที่ที่เราได้ที่ว่าไปถามอีกคน เพื่อนที่ เป็นลูกศิษย์ลูกหมาเขาบอกไอ้ไอ้ตัวนี้แหละที่มันโดน อืมมันเป็นการว่ากูจัดการได้วันนี้หรือว่ากูเจออะไรมา ครับเนี่ยนะครับตุ๊กตา อะไรนะมอนซ้อนมอนซ่อนผีนะฮะมอนซ่อนผีจริงๆ คือจริงๆแล้ว ไอ้ประเด็นของ ไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ย มันมันไม่ มันไม่ได้เขาเรียกว่าไง อ่ะ ไอ้ตุ๊กตาเรียกเขาเรียกไง ตุ๊กตาหน้าฝนเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนของเรื่องวิญญาณหรือเรื่องอะไรหรอกแต่ทีเนี้ยไอคนที่มันเอารูปแบบของไอตุ๊กตานี้ไปทำ เหมือนทำของอะแล้วมันเก็บไม่ได้มันต้องปล่อยอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้จักที่จะไปเอ้ยมึงปล่อยไม่ได้ เอาไปฝังไหมเอาไปทำอะไรมาทิ้งไว้โคนต้นโพที่เด็กมันเล่นกันนะคิดได้ยังไงอ่ะไม่วีจะลืมคนสมัยนั้นน่ะมีอะไร อะไรที่ว่า ไว้ได้ก็คือที่วัดเท่านั้น เออสิ่งดีไม่ดีก็ต้องไว้ไว้ที่วัดหมดเข้าใจปะครับ เออ แล้วที่เพื่อนพี่ไปเจออ่ะคือมันมันอยู่มันเอาไว้อยู่ในสารพระภูมิเออล้วมันก็ไปเอาออกมาถึงเอาออกมาหลังจากที่เอาอกมาไอ้ใสที่เห็นคนแรกเนี่ย คือตั้งแต่ใจโดนผีนางรำสิงเนี่ย มันก็จะเห็นอะไรแปลกๆมาตลอด อืมเออจนมันน่ะเอาตุ๊กตาไปวางที่หลังไอ้สองแล้ว มันก็วน แล้วก็ร้องแล้วก็พอหันหน้ามาวีปุ๊บมันเห็นเลยเป็นตุ๊กตาเกาะหลังหลังไอ้สองอยู่แล้วก็เป็นรูปคนน่ะเออเอามือคล้ายๆบีบคอไอ้สองแล้วอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้โห แล้วมันก็ชี้พวกพี่ดูไอ้พวกพี่มันก็ผ่านเรื่องสิ่งผีมาแล้วถูกปะ่ก็ไม่จนจนไปถามพวก ไอ้ไอ้เพื่อนเพื่อนที่ว่าอยู่ๆมันออกไปก่อนนะมันบอก พวกแต่ก่อนนะพวกพี่อ่ะจะมีสั่งอ่าใส่ตะกุดที่ว่าแบบเวลาเล่นน้ำอ่ะคาดเอวอ่ะวีนไปบอกว่า ครับไม่ก็ใส่พระมาเนี่ย พอมาอย่างเนี้ยมันหรือว่ามันสัมผัสได้หรือมันบอกกูรู้สึกว่ามันบอกว่า มันมันไม่สบายอ่ะ มันหลวมมันมันไม่สบายตัวร้อนๆมันก็เลยแบบ ต่อไปแต่ มันมองไปตรงที่ว่าใครใครก็ตามที่ว่าถือไอ้ผ้าอันเนี้ยอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่า เขาใกล้เข้าใกล้ตัวมันนะตัวตัวมันจะร้อนบอก เหมือนแบบไม่สบายอ่ะ ครับจากสิบกว่าคนจะเหลือแค่หกคนอะวี อืมอืมนั่นแหละ นี่คือ ทั้งหมดของมอนซ่อนผีถูกไหมพี่ ใช่อันเนี้ยเอาจริงๆ แล้วก็เป็นเหมือนประหนึ่งว่าเป็นเรื่องเต็มมีเนื้อเรื่องของในจังหวะวันนั้นที่วีเคยคุยกับพี่ไปรอบหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับมอนซ่อนผ้า จริงๆ มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กที่เล่นเรื่องเล่นอันนี้ด้วยกัน แต่นี่ก็คือจะแยกออกมาจากการที่ไอเด็กคนนี้มันไปเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยมาเล่นบนสาราวัดแล้วพระ มาดุถูกไหมพี่ใช่โอ้โหเดือด